มาติดตามรายการลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับของเหรียญแม่แตงลุ้นเลื่อนสมณศักดิ์ลุ้นเนื้อทองคำลุ้นพิเศษนะครับมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดจากพี่ป๋องสุพรรณกันครับ สวัสดีทุกท่านนะครับ 234 ท่าน วันนี้มาดูกันนะตัวเซอร์ไพรส์นะที่ เหรียญเม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ที่จะออกวันที่ 30 นะครับจะออกวันที่ 30 แล้วก็จะเอานำไปเข้าพิธีที่วัดโคกเดืออีกพิธีหนึ่งนะครับ เป็นวาระที่ 3 ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเซอร์ไพรส์ที่จะได้ทองคำเก้าเหรียญจะได้ยังไงนะครับ จะได้ยังไงครับ ในลังนะฮะผมจะใส่ไปในลังนะเป็นโปสเตอร์ ใครได้โปสเตอร์แผ่นนี้มีลายเซ็นนะ นี่นะครับไดโปสเตอร์อยู่ในลังนะ ในลังในลังลุ้นเนี่ย ถ้าเจอโปสเตอร์แล้วจะมีลายเซ็นนะลายเซ็นอ่า แล้วก็จะนำใบเนี้ยมารับทองคำนะ ทองคำมีแค่เก้าเหรียญเท่านั้น นะ มารับทองคำฟรีนี่ครับ อยู่ในลังนี่อยู่ในลังนี้นะ พอเตอร์เนี่ยจะใส่ไปอยู่ในรังนะครับ จะอยู่ในรังเปิดเข้าไปเนี่ยจะอยู่ในรัง เราจะใส่ไว้ในรังอย่างนี้ ใครเจอพอเตอร์ใบนี้ในรังเนี่ย มารับทองคำนะครับหนึ่งเหรียญ เพราะไม่ได้ใส่ทองคำไป แต่ถ้ามีพอเตอร์ นี้รังไหนมีพอเตอร์นี้คือรู้กันเลยนะครับ มีลายเซ็นของติ๊งโนกับลายเซ็นผมนะฮะ แล้วก็หลวงปู่ รูปหลวงปู่นะครับ เนี่ยลุ้นทองคำพิมพ์พิเศษป้องอ้อยเก้าเหรียญนนะเนี่ย นะครับจะอยู่ในลังลุ้นนะเลยแจ้งให้ทราบนะครับ ทีมงานสะพานบุญนะครับสายศูนย์จองทุกศูนย์นะที่เม็ดแตงที่จะออกวันที่ 30 นี้ติดต่อรับได้เลยนะ ที่สั่งจองกันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ่านี่เดี๋ยวจะให้เซ็นเซ็นสดๆนะครับ เดี๋ยวผมก็เซ็นอ่าเซ็นก่อนเซ็นเพราะว่าจะอยู่ในลังในกล่องนี้นะครับนี่ก็คือพิมพ์เม็ดแตง เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ตอนนี้ก็เซ็นแล้วใบแรกนี่จะมีลายเซ็นนะฮะ เซ็นสองคนเลยนะครับ แล้วนำใบนี้มา รับ นะ มารับทองคำกับผมติดต่อได้เลยนะครับ สามารถติดต่อได้ เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไว้ด้านหลังใบ โปสเตอร์นะครับ ใส่เบอร์โทรไว้ด้านหลัง เซ็นสดนะฮะ การปลอมว่ามูลค่าจะ เหรียญไก่นะครับไก่ร้อยปีนะฮะ ไก่ร้อยปีออกพรุ่งนี้เหรอเอออกพรุ่งนี้ติดต่อได้นะตามศูนย์จองสะพานบุญทุกท่านนะ ติดต่ออาจารย์นโมมหารรวยนะครับ ติดต่อรับพระได้พรุ่งนี้นะครับ นี่เป็นโปสเตอร์นะครับ ขอบคุณมากครับ คุณกิติพันธ์นะฮะ สุขศีจะมีโปสเตอร์อย่างนี้เก้าใบนะเซ็นร้อยเก้าใบนี่นะฮะ จะเป็นลายเซ็นอ่ามีลายเซ็นเดี๋ยวผมเซ็นให้อีกคนหนึ่งจะได้เป็นข้อยืนยันของอยู่ที่ป้ายเจสาว อยู่ที่บ้านเจสาวอะไรวะไก่ อาจารย์นโม ได้ โตของสวยๆไปกลัวอะไร อาจารย์นโม ผมยังมียอดอยู่เลย ลืมไปแล้วว่างจ่ายตังไปแล้วเนี่ย อาจารย์นโม หลวงพี่นะฮะ หลวงพี่นโม หลวงพ่อนโม ด็อกเตอร์นะ อาจารย์นโมนี่จะมองข้ามนะ เขาเรียนนะ เขาเรียนนะ ได้เป็นด็อกเตอร์นะฮะ อ้าว เสียโจว่าไง เสียโจ ครบ ครบเนยอย่างใบนะครับเก้าใบสวัสดีครับคุณอ้อยพองหลวงครับ สวัสดีครับ นี่เป็นโปสเตอร์ที่จะใส่ไปในรังรุ่นนี้นะครับ อยู่ในรังนี้ใครเปิดไปเจอโปสเตอร์นะครับ ที่อยู่ในรัง ก็มารับเหรียญทองคำอ่าป้องอ้อยนะลงยาสีฟ้า ลงยาพัดยศแบบนี้มีแค่เก้าองค์ในโลกนี้นะครับ ใครได้มีคนรับเช่านะ ทองคำเหรียญนี้เหมือนแบบเป็นลังเป็นลังเซอร์ไพรส์นะครับ เป็นลังเซอร์ไพรส์มาเซ็นบ้างเดี๋ยวอ่าเป็นคิวถึงคิวนี่ครับเซ็นลายเซ็นนี้นะเซ็นสดนะครับลายเซ็นสวยมากสุดฟังครับใครเข้ามาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูเหรียญนะจะได้ทองคำเหรียญไก่ร้อยปีนะ เหรียญเหรียญปีจอนะ ประจำปีเกิดหลวงปู่นะครับ สวัสดีครับ พี่วิเชียนนะนี่นะครับ นี่โคตรสวยเลยลายเซ็นขายได้ แค่รูปก็ขายได้แล้วเป็นที่ระลึกนะครับ นี่ก็คือผลงานของเราทำเนี่ยเราต้องการให้งานออกมาสวยงาม แล้วก็สมนาคุณอย่างคุ้มค่านะทุกรุ่นที่เราทำนะแล้วเป็นงานการกุศลนะครับ อย่าไปคิดมากนะแต่จะตอบแทนให้ทุกท่านในให้แบบคุ้มค่านะแต่ต้องลุ้นกันหน่อย ต้องมีแบบเซอร์ไพรส์กันหน่อย แล้วแต่โชคนะครับแล้วแต่โชค วยนี่นะครับเส้นสดๆนะครับ เพราะว่าการปลอมปลอมไม่ได้ลายเส้นนี่ปลอมยากมากใช่เรามี เรามีมีเคล็ดลับอยู่ครับสวัสดีครับแจ็กกี้นะฮะใครเข้ามาฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ นี่นะครับคุณแจ็กกี้เหรอ เจกี้เจกี้สวัสดีครับเจ๊กี้อ่ะมาดามกี้ครับใช่สุขสันต์ป่าตอง ก็ สวัสดีครับ คุณสุขสันต์ที่มาเจอกันนี้ป่ะสุขสันต์ป่าตองที่น้องตัวเล็กๆ อ่ะ ที่อยู่ใต้ครับแล้วที่วิกกะบีใช่ไหม เขาอยู่เขาอยู่ใต้เสียเกิดบอกว่ารอลุ้นครับ อ่า เสียเกิดได้แน่ เสียเกิดมียอดอยู่อ่ะ มีแน่ ๆ ไอ้สาวใส่ไปนี่นะ ในลังลุ้นนะครับ จะมีฝังเพชรเจ็ดสิบองค์รายการที่หนึ่งแล้วก็อะไรอีกวะสาวเนื้อเงินสองหน้าครับเนื้อเงินสองหน้าอีกหนึ่งร้อยองค์ อีกร้อยลังนวะนวะพิมพิเศษนวะอีกร้อยลังครับแล้วก็ฝังเพชรอีกเจ็ดสิบครับรายการที่หนึ่งมันสนุกขนาดเลยนะแล้วก็ทองคำเนี่ยที่เหลือเนี่ยโอ้โหทองคำนี่นะใครได้โปสเตอร์อย่างนี้ได้ทองคำหนึ่งเหรียญ ทองคำมีเก้าเหรียญเท่านั้น บบเคยได้พปสเตอร์แบบนี้ จะอยู่ในลังนี่นะพปสเตอร์จะใส่อยู่ในลังนี่นะครับ จะอยู่ในลังนี่อ้าวเดี๋ยวไปจัดการให้เขา เพราะว่านี่ก็คือผลงานของทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตี นะ รับรองไม่มีคำว่าผิดหวัง